เราใช้โปรแกรมฟรีอย่างกิมเป็นไงบ้างคะ ไม่เสียแรงที่ศึกษาโปรแกรมตกแต่งภาพใหม่ ๆจากที่เคยใช้แต่ Photoshop ทำให้รู้เลยว่าเราควรเปิดใจที่จะศึกษาโปรแกรมใหม่ๆ แล้วใช้ให้อย่างเหมาะสมกับงานที่ต้องการค่ะ ใช่ค่ะ โปรแกรมตกแต่งภาพมีให้เลือกใช้มากมาย เพียงแค่เราศึกษาทฤษฎี และหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพดิจิทัล เรียนรู้คุณสมบัติของโปรแกรมนั้นๆ ฝึกฝนให้เกิดทักษะในโปรแกรมตกแต่งภาพ และนำไปประยุกต์ใช้งานก็ไม่ยากเกินไปค่ะ ไม่น่าเชื่อว่าซอฟต์แวร์ Open Source อย่างโปรแกรมกิมจะสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายเลยนะคะ หนูสามารถนำไปใช้ตกแต่งภาพถ่ายดิจิทัล ปรับภาพถ่ายซ่อมแซมภาพ ปรับค่าสี แสง ความเข้มของภาพ ปรับค่าความสว่างความสดใสของภาพ และการตัดต่อภาพได้อย่างง่ายดายเลยค่ะ อืม สามารถใช้ในการออกแบบภาพวาดภาพการ์ตูน ไอคอน โลโก้ และสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ และประยุกต์ใช้ในงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ สามารถออกแบบหนังสือวารสารนิตยสารตามที่เราต้องการได้ สามารถสร้างภาพเพื่อตกแต่งเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบด้วยค่ะหนูใช้โปรแกรมกิมสร้างภาพแอนิเมชันด้วยค่ะ สร้างข้อความและภาพเคลื่อนไหว เพื่อตกแต่งส่วนหัวของเว็บ หรือส่วนต่างๆตามต้องการ ภาพนิ่งเคลื่อนไหวแบบน่ารักน่ารักหรือสร้างการ์ดสวยๆ ได้ด้วยค่ะ วิธีการใช้งาน เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรมกิมก็มีหลักการและการใช้งานคล้ายๆ กับโปรแกรมตกแต่งภาพทั่วไป แต่ก่อนที่เราจะสร้างภาพกราฟิก เราจะต้องวางแผนก่อนว่า เราจะนำเสนอเรื่องอะไร ใช้สี ภาพและข้อความอย่างไร พื่อจะทำให้ทราบถึงแนวทางการสร้างชิ้นงานนั้นๆ ใช่ไหมคะ อาจารย์ เช่น การกำหนดภาพหรือสีของพื้นหลัง ภาพและสีของพื้นหลังนั้น ควรจะมีโทนสีให้อารมณ์และสื่อความหมายได้ตรงตามจุดประสงค์ของชิ้นงานค่ะ แล้วการตัดหรือการคัดลอกบางส่วนของภาพต่างๆ ที่เราจะนำมาใช้ในชิ้นงานของเรามีเทคนิคอย่างไรคะ การนำภาพส่วนประกอบมารวมกันเป็นชิ้นงาน อาจมีบางภาพที่มีขนาดและมุมจัดวางไม่ลงตัว เราสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรมจัดวางภาพให้เหมาะสม การนำภาพส่วนประกอบที่เลือกไว้มาทำการซ้อนกัน โดยมีบางส่วนอยู่ด้านบนหรือด้านล่างตามจุดประสงค์ที่วางไว้ สุดท้ายจะพิจารณาจากภาพรวมของชิ้นงานและปรับแต่งรายละเอียดของภาพประกอบแต่ละส่วนให้ดูกลมกลืนกันเพื่อให้มีผลงานที่สวยงามค่ะ การตกแต่งภาพดิจิทัล หรือการออกแบบภาพกราฟิกต่างๆ ต่อให้ใช้โปรแกรมเป็น แต่จะทำให้ออกมาสวยงามยากจังเลยนะคะ การที่เราจะมีความชำนาญในการใช้โปรแกรมต่างๆ จะต้องมีการฝึกฝนอย่างเป็นประจำค่ะ และสร้างงานที่แตกต่าง แปลกใหม่ และโดดเด่นนะคะ การใช้ความคิดสร้างสารรค์ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ค่ะ เราจะสื่อสารอย่างไรให้สะดุดตาสะดุดใจ แล้วก็คิดริเริ่มขึ้นมา โดยหาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบๆตัวค่ะ หรือออกไปเปิดหูเปิดตาภายนอกบ้าง เพื่อหาไอเดียใหม่ๆ อย่างการไปดูหนังฟังเพลง อ่านหนังสือและท่องเที่ยวนะคะ โห หนูคิดเสมอว่าคนที่สร้างภาพ งานต่างๆได้จะต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆเลยค่ะ สำคัญที่จะมาจากพรแสวงต่างหากที่ทุกคนจะต้องขนขวายมาเป็นอาวุธติดกายค่ะ เพื่อใช้ในการทำงานและพัฒนางานกราฟิกของตนให้ดียิ่งยิ่งขึ้น เราจะต้องทันยุค ทันเหตุการณ์ เพื่อนำไปใช้เสริมลูกเล่นต่างๆ เข้าไปในงานของเราทำให้งานของเราดูทันสมัย แตกต่างจากคนอื่นในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลา สั้นๆ แต่อาจทำให้เราเป็นดาวเด่นขึ้นมาได้เลยค่ะพอเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เราจึงไม่อาจยึดติดอยู่กับเครื่องมือหรือโปรแกรมเดิมๆที่เราคุ้นเคยใช่ไหมคะ อาจารย์ การลองใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่มีการอัปเดตอยู่เสมอ จะทำให้เราได้ใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นค่ะ เพียงแค่เรากล้าที่จะลองกล้าที่จะศึกษาอะไรใหม่ๆ ก็ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของมนุษย์ค่ะ เพราะ ICT เป็นเรื่องง่ายๆ